สวัสดีค่ะ ผู้เรียนทุกท่านคะวันนี้เรามาสู่ส่วนสุดท้ายของบทที่4นะคะเราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของรูปแบบบริการกิจการโทรคมนาคม และรูปแบบธุรกิจในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล หน้าตาเป็นอย่างไรมีความเปลี่ยนแปลงเพื่อก้าวทันต่อเทคโนโลยีเราเรียกกันว่าเทคโนโลยี 5G อย่างไรบ้างนะคะทั้งหมดนี้วันนี้เราได้รับเกียรติจากวิทยากรนะคะจากคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยนเรศวรผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ภาสวรรณกรกฎชมาศค่ะ สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะอาจารย์ สวัสดีค่ะ ผู้เรียนทุกคนค่ะ ค่ะ อาจารย์คะถ้าอย่างนั้นเราขออนุญาตเริ่มเลยนะคะ อาจารย์พอจะเล่าให้พวกเราฟังได้ไหมคะว่า คำว่าบริการในยุค 5G หรือเศรษฐกิจดิจิทัล มันมันไปสัมพันธ์อะไรยังไงกับเรื่องโทรคมนาคมคะ โอเคค่ะ ก่อนอื่นต้องเราต้องมาทำความรู้จักคำว่าเอาเป็นว่า เทคโนโลยีโทรคมนาคมค่ะค่ะ เชื่อว่าผู้เรียนกับหลายๆ ท่านรวมถึงตัวท่านอาจารย์ติ๊กเองน่าจะทราบว่าโทรคมนาคมเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีเขาเรียกว่าสื่อสารทางไกลนะคะซึ่งสื่อสารทางไกลที่นี่คือเราอยู่ที่ไหนทั่วโลกเราสามารถติดต่อพูดคุยกันได้ ซึ่งถ้าในยุคก่อนเก่าแก่เลย อันนี้ไล่ยุค การสื่อสารแบบทางไกลเลย นะคะก็คือนกพิราบอนั่นแหละค่ะ อันนั้นอันนั้นแบบดั้งเดิมมากที่เรายังไม่เกิดแน่ๆคือยุคแรกเราเรียกว่า first generation ค่ะ 1G นะคะยุคแรกเนี่ยถ้าการสื่อสารทางไกลยุคแรกก็คือจำเกรแฮมเบลได้ไหมคะการใช้โทรศัพท์การคิดกิจการโทรศัพท์ซึ่งารโเรียนทุกท่านก็จะได้ได้ได้เรียนอยู่ในบทแรกๆแล้วนะคะนี่คือยุค 1G นะคะเราติดต่อกันด้วยสาย ไฟเบอร์ออปติกแต่ว่าข้ามแค่แอตแลนติกใกล้ ๆ ระหว่างอเมริกาไปอังกฤษอะไรประมาณนี้นะคะ โทรศัพท์มือถือ แล้วก็มาพัฒนาเป็นเขาเรียกว่าจริง ๆ 1G เนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีที่เราใช้ในด้านของเทคโนโลยีการเชื่อมต่อแบบไร้สายใช่ค่ะนะคะแบบโมบายนะคะหรือเซลลูล่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย 1G ในยุคแรกถ้าเปรียบเทียบเป็นภาพให้เป็นรูปธรรมก่อน ก็คือ โทรศัพท์มือถือกระติกน้ำอิริกสันทรงกระดูกหมาถ้าใครมีนั่นคือเทสุดแล้วนะคะรู้สึกมอนเราจะเกิดทันได้เราทันค่ะ ยุคนั้นถ้าจันติจำได้เรายังจำได้นะคะ แต่ว่าผู้เรียนอาจจะยังนึกภาพไม่ออก ในยุคนั้นเนี่ยเราส่งได้แค่เสียงอย่างเดียว ใช่ค่ะนะคะ มันไม่มีข้อความภาพไม่สามารถไม่มีนะคะเขาเรียกว่า 1G ทีเนี้ยผ่านมาสักศตวรรษประมาณ10 ปีให้หลังก็จะเกิดเป็นพัฒนา ะคะระบบเซลลูล่าของเราเนี่ย โทรคมนาคมเนี่ยก็พัฒนามาเป็นยุค 2G 2G ค่ะนะคะ 2G ก็เริ่มมีส่ง SMS อ่า SMS ได้ text ได้นะคะ voice กับ text ภาพได้ก็แค่แบบนิดเดียว เป็นภาพเล็กๆเป็นภาพเล็กๆ ถ่ายแบบหน้ากากเปลี่ยนสีเหมือนยุคโนเกียอะไรพวกนั้นนั่นก็เรียกว่า 2G นะคะ พอ 3G มันเกิดขึ้นมาพร้อมกับการปฏิวัติทางเทคโนโลยีด้านอินเทอร์เน็ตด้วย การผสมประสาน การผสมประสานกันระหว่างเทคโนโลยีของโทรคมนาคมอีกตัวหนึ่งก็คืออินเทอร์เน็ตนะคะบวกกับเซลลูล่านะคะมันก็จะเป็นยุค first generation หรือยุค 3G ซึ่งยุค 3G ตรงเนี้ยนะคะเป็นยุคที่เขานข้างเปลี่ยนแปลง เยอะนิดหนึ่งคือ เราสามารถนะคะเชื่อมต่อโทรศัพท์กับอินเทอร์เน็ตได้นะคะเราสามารถติดต่อผ่าน เว็บไซต์นั่นก็คือยุคช่วงที่เราสอนที่เราเริ่มเข้าเข้ามาในระบบนี้ที่มาทะเลนเรสวนเลยนะคะใช่ใช่ค่ะในยุคนั้น ซึ่งประเทศไทยเราเองใช้เวลาพอสมควรในการที่จะเปลี่ยนเป็น 3G นะคะช่วงนั้นแบบสิบกว่าปีเลย ในการผลักดันเพราะว่าสภาพบ้านเมืองด้วยสังคมการเมืองด้วยเพิ่นไปเกิดช่วงที่เรามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองการปกครอง แล้วก็กว่าจะซึ่งซึ่งในกว่าจะ กว่าจะได้เซตอัพในรัฐบาลแล้วก็มีรัฐสภาอะไรอย่างเงี้ยค่ะกว่ากฎหมายลูกกว่าการประมูลจะเสร็จสิ้นนะคะสามจีประเทศไทยเราใช้เวลาค่อนข้างจะนานนะคะสามจีนี้เราก็เริ่มใช้อินเทอร์เน็ตได้นะคะภาพเสียงนะคะวิดีโอเริ่มมาละนะคะ แต่ความเร็วยังไม่เร็วพอยันจำได้ก็คือถ้าก่อน 2550 ก่อนที่เรามีรัฐธรรมนูญฉบับ2550ตอนนั้นเนี่ยเราจะทำงานติดต่อกับ professor ในต่างประเทศที่เราจะมีการโทรมาก็ต้องเป็นสกายต้องเป็นสกายยังดูใหญ่โตดูเป็นเรื่องเป็นราวที่ค่อนข้างเทเลคอนเฟอเรนซ์ยังพอได้ แต่พอเราใช้รัฐธรรมนูญ ฉบับ 50 กฎหมายจัดตั้งองค์กรกำกับปี2553 ค่ะเราเริ่มมีการเปิดประมูล 3G ใช่ค่ะเสร็จสิ้นไปปุ๊บเราก็เข้าสู่ 4G ่ซึ่งไม่กี่ปีนี่เองที่เพิ่งเดียวเท่านั้นเองใช่ค่ะจาก 3 คือจาก2มา3 เราใช้เวลานานนะคะแต่พอ3มา4ปุ๊บมัน ระยะเวลาแค่คือเราแค่กำลังจะเปลี่ยนซิมจะเปลี่ยนจาก 2G มาเป็น 3G อยู่และหลายค่ายกำลังพยายามปรับฐานลูกค้ากันอยู่ ก็ปรากฏว่า อ้าว จะเข้าสู่ 4G ละมีการประมูล่ 4G ละใช่ค่ะ แล้วตอนนี้หน้าจอเราก็เป็น 4G หรือ่ 4G แล้ว แต่บางคนจะเริ่มเห็นอีกเลขหนึ่งละในบางโอเปอเรเตอร์อโอเปอเรเตอร์อย่างนี้ก็คือ ผู้ที่ดำเนินการโอเปเรตทางด้านการได้คือผู้ได้ผู้ให้สัมปทาน ผู้ให้บริการ ก็จะมี 3 รายใหญ่ ๆ ในบ้านเรามี AIS d t แทแล้วก็ True นะคะซึ่ง 4G เนี่ยเพิ่งเสร็จสิ้นไปเมื่อ2ปีที่แล้ว เป็นการประมูลที่เขาเรียกว่าครั้งยิ่งใหญ่ ถ้าอาจารย์อาจารย์น่าจะทราบข้อมูลดีนะคะคือ เป็นหลักพันพัน ล้าน แต่ทั้งหมดนี้ก็เป็นเป็นหลักการที่งบประมาณพวกนี้ เงินรายได้ที่จากตรงนี้ ก็จะเข้ากองทุนของหน่วยงานในกำกับของกองทุนกสทช กสทช นะคะทีนี้พอ 4G นะคะ 4G เราก็ทราบกันดีว่ามันคือยุคที่4นะคะของระบบนะคะโทรคมนาคมที่อาศัยเซลลูล่าหรือตัว คือพูดง่ายสุดท้ายปลายทางคือการสื่อสารแบบไร้สาย ซึ่งมันจะสามารถ ติดต่อเชื่อมโยงกับอุปกรณ์นะคะได้หลากหลายนะคะ 4G ความเร็วถ้าถ้าสรุปให้ง่ายๆ ปกติเราตอนนี้เราโหลดภาพยนตร์ดูหนังผ่าน Netflix หรือ YouTube อะไรก็แล้วแต่หนึ่งเรื่อง 4G เราใช้เวลาแค่ 6 นาที รวดเร็วทันใจนั้นเร็วแล้วใช่ไหมคะ ยังไม่พอเพราะันจึกตามมาด้วย คือความเร็ว 6 นาทีในยุคปัจจุบันถือว่าช้าแล้วนะคะ 5G จะไปมากกว่านั้น ถ้าเราจะต้องการขับเคลื่อนประเทศของเราเข้าสู่การแข่งขัน ระดับทั้งภูมิภาคแล้วก็ระดับแต่ละประเทศ 4G ยังไม่สามารถที่จะเข้าไปแข่งขันได้นะคะเพราะเพื่อนบ้านเราตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์มาเลเซีย เวียดนามที่สำคัญเลย เริ่ม 5G แล้วปักธงแล้วว่า 5G แน่นอนนะคะรัฐบาลไทยก็เลยต้องขยับจาก 4G ที่ประมูลกันมหาศาล มหาศาลแล้วเพิ่งผ่านไปแค่สองปีแค่สองปีโอเปอเรเตอร์ยังตั้งตัวกันไม่ทันเลยเพราะว่ารัฐบาลเพิ่งประกาศกสทชประกาศค่ะจนเมื่อเมื่อสักไม่กี่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา ว่ามีคาดการว่าจะประมูล 5G อีกหนึ่งละรอกในเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าเพราะว่าหลังจากการประชุมอาเซียนสมิตที่ผ่านมานะคะมันจะมีโต๊ะอีกโต๊ะหนึ่งสำหรับโต๊ะรัฐมนตรีคมนาคมทั่ว สิบประเทศนะคะก็คุยกันนะคะซึ่งเราเองเนี่ยตอนแรกก็ตั้งท่าว่าอาจจะยังนะรีรอแต่พอฟังกัมพูชาอินโดนีเซียมาเลเซียนะคะอย่างท่านมหาเทศโอ้โห ท่านขนาดระดับโอ้โห แล้วท่านก็เพิ่งเข้ามาในระยะหลังรอบหลังค่ะรอบหลังท่านยังบอกเลยว่าเราต้อง 5G ในภูมิภาคเนี่ย 5G ท่าน 5G เอางี้ก่อน 5G สำคัญ 5G คืออะไร 5G มันต่างยังไงเพราะว่า 4G ตอนนี้ก็ดูหนังได้ เรื่องฟังเพลงนี่ถือว่าธรรมดามาก แต่ดูหนังส่งข้อความข้อมูลกันก็สุดๆละจริง ๆ มันเป็นพัฒนาการจาก 4G นะคะคือพัฒนาเรื่องความเร็วแบนด์วิดต์นะคะพื้นที่ส่งนั้น 4G เนี่ยต่อตารางเมตรในการส่งข้อมูลหรือการใช้การเข้าใช้ข้อมูลเนี่ยนะคะ 4G จะเข้าถึงประมาณแสนคน ต่อต่อหนึ่งตารางกิโลเมตรจำจำรายละเอียดไม่คร่าวๆนะแต่ 5G จะมากไปกว่านั้น 10 เท่านั่นหมายความว่า สมมุติเวลาลงทะเบียน REG ตอนเนี้ยเด็กใช้ลงทะเบียนเขาเรียกอะไรลงทะเบียนเรียนในแต่ละภาคการศึกษาการศึกษาเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์ 4G เนี่ยจะแพ้ 5G เพราะ 5G จะสามารถแย่งความถี่ได้เร็วกว่าสำคัญมาก เวลาเด็กก็จะต้องลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่กดตะกร้าไม่ทัน The must จริงๆ ใช่ใช่กดตะกร้า เด็กบางคนปิด 4G เพราะบางบางโอเปอเรเตอร์เริ่มทดลองใช้ 5G เพราะว่าทางกสทชเองเริ่ม trial ไปแล้วนะคะเมื่อปีที่แล้วนะคะ บางโอเปอเรเตอร์เช่น AS เริ่มมี 5G เด็กก็จะเปิด 5G หรือบางทีเรามีสัญญาณไฟฟ้า 5G เด็กก็จะใช้ตัวนี้ แล้วเด็กที่ใช้ 5G จะได้เปรียบในเรื่องความเร็ว พูดง่ายว่าจาก 4G โหลดหนัง 6 นาที 5G โหลดหนังแค่ 6 วินาที โอ้โห ต่างกันหนึ่งเรื่องต่างกันมากมายสิบเท่าตัวนะคะเรื่องของความเร็ว เรื่องของความปลอดภัยนะคะ เพราะว่าโรคของในปัจจุบันนี้โรคของ security อินเทอร์เน็ตพวก security ทางด้านเกี่ยวกับไซเบอร์นี่สำคัญ แล้วมันจะไปเซกเตอร์อื่นด้วยหรอคะนอกจากภาคทางด้านอ๋อแน่นอนการบริโภคกิจการเะไรียกอุปกรณ์ หรือบริการโทรคมนาคมอย่างเดียว คือโทรคมนาคมจะมีเพื่อติดต่อสื่อสารในยุคปัจจุบันการสื่อสารเหมือนเป็นเครื่องมือในการแข่งขันพูดง่ายว่าในระดับเศรษฐกิจของประเทศทำไมรัฐบาลไทยถึงเปลี่ยนพลิกคำว่า เราจะต้องมาเป็น 5G ละ เพราะตอนนี้มันมีกระแสหนึ่งกระแสที่บีบเรากระแสกระแสของเศรษฐกิจโลกนะคะ